โอเคค่ะตอนนี้ก็กลับมาพบกับหนูนาในช่องรักบันสล็อตกันอีกแล้วนะคะโอเคสำหรับมื้อนี้หนูนามีทุนมา84บาท เออสำหรับตอนนี้ก็เวลาตีสามแล้วค่ะโอเคตีสามเอาแบบไหนดี เดี๋ยวออโต้กันแล้วกันอะมื้อนี้โอเค เดี๋ยวขออนุญาตปรับไม่กันก่อนเลยนะคะไปใส่ 6 บาทเนาะค่ะเทอร์โบ อาหนูนะที่ใส่ออโต้ในการเปิดทุกครั้งเนาะค่ะสำหรับผู้ใดโอ้สิบหกบาทเลยโคตรเอาสำหรับผู้ใดที่มีสูตรใดกะแนะนำหนูนะเข่ามาได้เลยเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้กะตีสามเออสี่บาท โอเค ลองเล่นตอนแบบค่ำคำมึงเนาะค่ะเพราะว่าช่วงหลังๆมา นี่หนูนะเล่นแต่ตอนเต้าเลย ตอนเที่ยงแน่บ่ายสองแน่อย่างแน่โอเค สวยงาม 12 บาทเอ้ยเอ้ยองุ่นปะเขาวะเยีะยววะ โอ้โหเฮียนึกว่าตา โบทานเขาเอามาอีก8บาทเลย จังไรองุ่นก็คือวกเขาล็อกสามว่ะไว้ เดี๋ยวหนูนะที่เล่นไปเรื่อยเนาะคะ่ะ โอ้โห ว่าได้ว่ะเออที่พกบาท เดี๋ยวนะกับขอฝากไว้น้ำแน่นะค่ะกับเอ่อเทเลแกรมสล็อตเซียนพ่อมเนาะหากผู้ใดบ้ทนได้กดเข่ามากะกดเข่ามาได้เลยเขามีเครดิตแจกฟรีให้เลยโอ้สามสิบแปดบาท สวยงามเขามีเครดิตแจกฟรีให้เนาะค่ะ ผู้ใดที่บ่มีทุนเล่นกะมารับเครดิตฟรีไปเล่นได้เลย แจกทุกมือ แจกมือละหลายรอบเออย่างตำเลยตำาๆเลยนะยี่สิบปอเกินยี่สิบอ่ะ เกินยี่สิบรอบก็แล้วกันต่อมือเออผู้ใดมันแน่กับมานั่งเฮ็ดเอาเนาะค่ะสำหรับกิจกรรม แล้วก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตค่ะถึงชอบสุขใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูนะน้ำแน่เนาะค่ะ โอเค โอ้โหสิบแปดบาท โอเค ตอนไหนที่หอดร้อยหาสิบวะร้อยที่หกละเออสองบาทเออแถวหนึ่งเออองุ่น โอ้โห อีกครั้งนึงในของฟิลิปปินส์พวกเขาให้ บวกมา24 บาทแล้วค่ะ ไป 15 บาท แล้วก็ 10 ครั้ง คือเราสวย งาม โอ้โห 260 บาทที่อีกอย่างว่าโคตรเอาบิ๊กวินเขาเบิงบอทันแล้วค่ะ โอ้โหออโต้นี่มันดีจริงๆนี่ซื้อเราแล้วมาที่เนี่ย โอเค ค่อย ๆ เล่นไปเนาะสำหรับผู้ใดที่เล่นตามก็ต้องยอมรับความเสี่ยงน้ำเนาะค่ะเพราะโมเมนต์ว่าเขาสิเล่นได้ตลอดเวลาโมเมนต์ว่าเขาสิเล่นได้ทุกข้างเนาะค่ะกะเล่นเสียหลายึ้นกันเนาะเออเออห้าบาทแจกันโลแถวหนึ่งเฮ้ยแถวหนึ่งสวยงามโอเคเขาหมดซีค่ะ เดี๋ยวเขาพี่จะปิดเนาะค่ะเก้าสิบห้าบาท เค เออ เดี๋ยวจิค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆ เนาะค่ะวันนี้ สวย โอเคห้าบาทค่ะ โอ้โหเดี๋ยวนึงว่าม้าว่ะ เดี๋ยวนึงว่าม้าว่ะ โอ้โหเหี่ยงว่ะ โอเค ตอนนี้บวกมาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะ เออ ออโต้ั้งสุดท้าย สวย สวยงามแต่ว่าบอดหกร้อยไป ปรับใหม่เป็น 30 บาทเนาะค่ะ ออโต้สิบครั้งคือเก้าสำหรับหนูนะที่ใส่สูตรเอ่อออโต้สิบครั้งดูนี่เนาะค่ะ มันเป็นสูตรเปิดหัวออโต้เนาะอ่ะ ร้องเล่นสูตรเสริมออโต้แล้วก็ผสมกับ 10%เอ้ยมาแล้วคอมโบหาก็เล่นได้ทั้งเล่นได้ทั้งหาเปอร์เซ็นต์แล้วกับ10%เนาะค่ะ แล้วแต่คนมากว่ามากแบบไปเรื่อยๆ หรือมากแบบเร็วๆเนาะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหนูนะจะร้องจักสิบหาเปอร์เซ็นต์อยู่หรอก ให้ร้องแบบคิดเบื้องก่อนว่าเออขั้นใดปรับเท่าไหร่เอ้ยแล้วสิหัก โอ้โหแถวนึงวาไม้ว่ะ เออสิบบาท เอาไว้อย่างโอเคบวกไม่กี่สองร้อยสามสิบบาท โอ้โหโอ้โห ดูดแล้วค่ะ เออออ้หูแถวนึงเชี่ยร้อยห้าสิบบาท เฮ้ย เฮ้ย โคตรเอา เออสามสิบ โอ้ล็อกสองลงมา สภาพ เออ เจอกัน เออ โอ้โหค่ะ เจอกันมาล็อกสามสี่ต่อข้างบนอ่ะเอาไปยัง ไป สวย อีกสองเทียออโต้อีกสองเทียได้ปรับไม่ละ โอเค สิบบาทเนาะค่ะ สิบข้างคือเก่า โอ้ เออโอ้โหลอยสี่สิบบาทเอ้ย โคตรเอา ได้ยูได้ยูได้ยูได้ยูมา เดี๋ยวขอฝากไปอีกรอบนึงเนาะค่ะกับช่องสล็อต สียนพร้อมแล้วก็รัก ปันสลอดหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะแน่นอนแล้วก็อย่าลืมกดเข่ากุมเทเลแกมมาเนาะค่ะโอ้โหเออ โอ้โหเชี่ยหาร้อยหกสิบเฮ้ย เมื่อกี้เหลือสามร้อยแล้วเนาะค่ะก็คือใกล้เบิร์ดแล้วอ่ะ ดันถึงมาคือละถือว่า โอเค ถือว่าบ้านาเกียดแต่กะดูดอยู่เนาะค่ะ ค่อนข้างที่จะดูดเลย เชี่ยแถวนึงเออร้อยหกสิบโอ้ร้ายนี้ไม่ได้ร้ายนี้ไม่ได้นะคะเสียดายเออสี่สิบบาท โอเคสี่สิบบาท เฮ้ยแถวนึงสวยงามหาร้อยหกสิบมา เริ่มหายคืนแล้ว อ่ะ ดูดแล้วก็หายคืนดูดแล้วหายคืนเรื่อยๆแล้วค่ะโนมา จักมันอย่างหลอกถึงว่าไปใส่กันเทียแจกันแถวหนึ่งสวยได้สองแถวได้เมื่อกี้น่าจะสองแถวเนาะหาร้อยยี่สิบบาทค่ะพันเจ็ดไปเฮ้ยเดี๋ยวลืมปรับเกือบแล้วไปค่ะ เออ กะเล่นไปทั่วเนาะเล่นแบบสติี่าครบด้วยเนี่ยโอเคร้อยหนึ่ง โอเค อีกห้าสิบ เออองุ่นมา โอเค สวยงามคอมโบสามมาโอ้โห โอ้โหบ่เขาอ่ะ เออป้าสมแม่งหล่อหนูนะ แม่งผัวก็เห็นเว้ยมันคือบาเขาอ่ะเนอโอเคห้าสิบบาท โลค่ะ โอ้โหเสียดาย าสิบบาทเล้ยแจกันสวยจังไรอีกโอ้โหหลายยางงามรั่หลายยางงามบ่เขาไงอีหยังวะสิบาทค่ะโอเคค่อยเล่นไปโอ้โหโบนัสฟันสิงโตโอเคค่ะ ดูแล้วได้โบนัสฟันสิงโตเนาะไปกลางก่อนเลย โอ้โหโดด สภาพขวาค่ะ ดับโอ้โหโดดหวยเถอะ ไปโอ้ยาว่าได้สามโลอีกอะยาว่าได้สามโลอีกอะโอ้โหสองละสองแล้วนะ โอ้โหมองเกาเลยโอ้โหคือว่าไปขวาวะ ได้ใจคิดเราได้ว่าต้องไปขวาแม่งกดกลาง โอเค 1,380บาท ได้มา2,184 บาทเนาะค่ะ โอ้เธอสามโล หนูนะบ่เล่นต่อละแค่ดีดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวต้องเล่นมื้อนี้หนูนะก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะบ่ไหวแล้ว พอกันไม่คลิปหน้าเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ